โดยสิ่งที่จะทำให้เพจเกิด หรือดับในโลกของการขายออนไลน์ก็คือคอนเทนต์หรือบทความที่โพสลง Facebook นั่นเอง ซึ่งคำแนะนำของเราก็คือ เพื่อสร้างความสำคัญกับลูกค้าใส่คอนเทนต์ที่คุณคิดว่าลูกค้าจะสนใจ ไม่เน้นขายของหรือโพสเกี่ยวกับธุรกิจเพียงอย่างเดียว เรียนรู้ความชอบและความสนใจของลูกค้าจากลูกค้ารายเก่า ใช้เครื่องมือเสริมเพื่อค้นหาว่าคนส่วนใหญ่ ชอบบทความแบบไหน เช่น บัตซูโมที่ใช้ในการค้นหา ศึกษาเทคนิคอื่นๆ ในการโพสต์ลง Facebook เช่น โพสต์เนื้อหาที่เหมาะสมกับลูกเพจ โพสต์สร้างกิจกรรมบนเพจ สร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้ลูกเพจมีปฏิสัมพันธ์ โพสต์เนื้อหาที่มีความสนุกสนาน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เข้าถึงลูกเพจได้อย่างง่าย และสำคัญ คือสามารถสร้างความเป็นกันเอง ระหว่างลูกเพจ และพ่อค้าแม่ค้าได้มากขึ้น ข้อที่ 3 การวางแผนเนื้อหาที่จะโพสต์ ซึ่งในแต่ละวัน เมื่อขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือแบบเต็มตัว หากอยากให้ร้านค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีวินัยในการโพสต์นะครับการจัดตารางโพสต์ทุกๆ สัปดาห์ และการตั้งค่าโพสต์อัตโนมัติให้ตรงเวลากับที่กลุ่มลูกค้าออนไลน์ จะทำให้โพสต์ของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เทคนิคคือ การจัดตารางการโพสต์รายเดือนทำให้คุณมีวินัยเพิ่มขึ้น และจะช่วยให้คุณวางแผน แคมเปญสำหรับวันพิเศษต่างๆ ได้อย่างไม่ตกหล่นอีกด้วยนะครับ การทำแบบนี้อาจจะทำให้การขายของออนไลน์ ก็จะกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะครับและข้อที่ 4 การกระตุ้นให้ลูกค้าหรือแฟนเพจ มีส่วนร่วมกับการโพสต์ หรือกิจกรรมของเพจอยู่เสมอ ซึ่งการกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมบน Facebook เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ เช่นการประกวดถ่ายภาพพรีวิวสินค้า ที่ช่วยสร้างฐานแฟนคลับให้กับผู้ติดตามเพจ และยังช่วยสามารถส่งเสริมการตัดสินใจซื้ออีกด้วย พูดได้ว่ายิ่งลูกค้าของคุณรู้จักและคุ้นเคยกับเพจ Facebook หรือแบรนด์ของเราได้มากเท่าไหร่ ก็สามารถตัดสินใจซื้อของจากเราได้ง่ายตามไปด้วยนะครับ และข้อสุดท้ายข้อที่ 5 การเพิ่มยอดไลค์จากโฆษณา เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดไลค์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว คือการยิงโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของเรา Relevance Score ปังไม่ปัง วัดกันที่ตรงนี้เลยนะครับ เพราะคือคะแนนความเกี่ยวข้องกับโฆษณาของเรา กับกลุ่มเป้าหมายเช่น User ที่มีการกดซ่อนโฆษณา หรือการรายงานไปยัง Facebook ส่วนนี้จะทำให้ r e n o w a t Score ต่ำลง การเลือกเป้าหมายแคมเปญเช่น เราเลือกเป้าหมายของแคมเปญเป็นเว็บไซต์คลิก ยิ่งคนคลิกมากเท่าไหร่ค่าก็จะสูงเท่านั้น และไลค์คอมเมนต์แอนแชร์พอจะได้ข้อมูลกันแล้วนะครับว่า สถิติตัวไหนเป็นอย่างไร และทีนี้ก็เหลือแค่นำไปใช้กับธุรกิจของเรา การตลาดในทุกวันนี้ไม่มีสูตรสำเร็จ ทุกอย่างล้วนแต่ต้องลองผิดลองถูก และวัดผลอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกมาก ที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการสร้างเพจ Facebook ให้ติดตลาดอาจไม่ใช่เรื่องง่ายมากเท่าไหร่ แต่หากมีการวางแผนการโพสต์ และคอนเทนต์ที่ดี รับรองเลยนะครับว่าการทำเพจให้ดังนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ